สวัสดีค่ะ สำหรับในวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาดูเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์บนระบบทารากันค่ะ โดยเราจะเน้นที่ระบบโมดูลนะคะบนระบบทาราจะมีซอฟต์แวร์บางส่วนได้รับการติดตั้งไว้แล้วนะคะ โดยซอฟต์แวร์ทั้งหมดนี้จะถูกจัดการโดยระบบโมดูลค่ะ ทีนี้เรามาดูคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในระบบโมดูลกันนะคะคำสั่งแรกคือคำสั่ง module avail ค่ะ ซึ่งย่อมาจาก module available นะคะ คำสั่งนี้ใช้ในการแสดงโมดูลหรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในระบบทาราค่ะ คำสั่งต่อไปคือคำสั่งโมดูลโหลดนะคะ คำสั่งโมดูลโหลดใช้ในการโหลดโมดูลค่ะ อย่างในที่นี้เราต้องการโหลดโมดูล Python 3 นะคะ ในตัวอย่างคือเราใช้คำสั่งโมดูลโหลดตามด้วย Python ค่ะ จากนั้นเราทำการกดแท็บนะคะ เพื่อให้ระบบ list รายชื่อโมดูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาค่ะ จากนั้นกดเลข3แล้วกดแท็บอีกครั้งนะคะ ระบบจะเติมส่วนที่เหลือให้ค่ะ เมื่อทำการโมดูลโหลดเสร็จแล้วนะคะ เราสามารถใช้คำสั่งโมดูลิสเพื่อแสดงรายการโมดูลทั้งหมดที่เราโหลดไว้ได้ค่ะ อย่างในที่นี้นะคะ เราโหลดโปรแกรม Python 3.7.4 ขึ้นมา การโหลดโมดูล Python 3 นะคะ จะเป็นการโหลดโมดูลอื่นๆ ซึ่งเป็น dependency ของโมดูล Python 3 ขึ้นมาด้วยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นคำสั่งโมดูลอ unload ค่ะ ซึ่งใช้ในการอันโหลดโมดูลที่เราโหลดไว้นะคะ ในตัวอย่างคือเราทำการอันโหลดโมดูล SQL Lite ออกไปค่ะ จากนั้นใช้คำสั่ง modulist นะคะ จะเห็นว่าโมดูล SQL Lite ได้หายไปค่ะ ทีนี้ถ้าเราต้องการอันโหลดโมดูลทั้งหมดนะคะ เราสามารถใช้คำสั่ง module perk ได้ค่ะ คำสั่ง module perk นะคะ จะเป็นการอันโหลดโมดูลออกทั้งหมดค่ะ จะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้คำสั่ง m o d u l i t ในการตรวจสอบนะคะ จะขึ้นว่าไม่มีโมดูลที่ได้รับการโหลดมานะคะ ทีนี้เราจะมาดูการทำงานของระบบโมดูลกันนะคะ ขออนุญาตเชียร์หน้าจอค่ะ อันดับแรกเลยนะคะ เราจะมาดูว่าถ้าเราใช้คำสั่ง gcc โดยที่ไม่โหลดโมดูลนะคะ จะปรากฏว่า gcc ที่เรามีเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน4.8.5 นะคะ หลังจากนั้นทดสอบโหลดโมดูล force 2019 ค่ะ ทำการโหลดโมดูลนะคะ จากนั้นใช้คำสั่งโมดูล i s t เพื่อทำการตรวจสอบค่ะ จะเห็นว่าในโมดูลของเรานะคะจะมี GCC core 8.3 อยู่ค่ะ GCC เพื่อดูเวอร์ชันนะคะ จะเห็นว่าเวอร์ชัน GCC ของเรานะคะ ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน8.3.0 ค่ะ นั้นนะคะ ถ้าเราทำการอันโหลดโมดูลทั้งหมดนะคะดูเวอร์ชัน GCC อีกรอบหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าเวอร์ชัน GCC กลับเป็นเวอร์ชัน 4.8.5 เหมือนเดิมนะคะ เรามาดูการทำงานของซอฟต์แวร์ตัวอื่นกันบ้างนะคะ ในตัวอย่างนี้จะเป็น Python ค่ะ ดูเวอร์ชันของ Python โดยที่ยังไม่โหลดโมดูลใดๆนะคะ จะเป็นเวอร์ชัน 2.7.5 ค่ะ ถ้าทำการโหลดโมดูล Python 3.7.4 ขึ้นมานะคะ เวอร์ชันของ Python ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน3.7.4 ค่ะ อันโหลดโมดูลทั้งหมด จากนั้นทำการโหลดโมดูล Python 2.7.16 ขึ้นมานะคะ จะสังเกตเห็นว่าเวอร์ชันก็จะเป็นเวอร์ชัน2.7.16 ค่ะ นอกจากนี้นะคะ ในกรณีที่ซอฟต์แวร์มีไซต์แพ็กเกจหรือไลบรารีที่ใช้งานร่วมกันค่ะ ยกตัวอย่างเช่น Python R แล้วก็ Perl นะคะ ไลบรารีหรือไซต์แพ็กเกจอะคะ่ะจะดิสกับโมดูลของซอฟต์แวร์ด้วยนะคะ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีไซพาอยู่ใน Python เวอร์ชัน2.7 แต่ไม่มีไซพาอยู่ใน Python เวอร์ชัน3.7 เราจะไม่สามารถใช้ library s ซ p y ใน Python 3.7 ได้ค่ะ